ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเก้าอี้เพื่อผู้สูงอายุ และผู้ที่ใช้รถเข็น ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ต่อผู้สูงอายุกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเลยนะครับ ใช่แล้วค่ะที่ผ่านมาเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ยังไม่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุเท่าที่ควร แต่ล่าสุดนักวิจัยไทย ได้พัฒนาเก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยให้ผู้สูงอายุลุกนั่ง และเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ i t a ทสวทช และ a b l e Lab คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกันสนับสนุนบริษัทอุตสาหกรรมดีสวัสดิ์จำกัด พัฒนาเก้าอี้อเนกประสงค์ สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่ใช้รถเข็น เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวร่างกายได้ง่าย และสะดวกมากขึ้นเก้าอี้อเนกประสงค์ ถูกออกแบบให้มีขนาดและรูปร่างที่รองรับกับสรีระของผู้สูงอายุ และมีพื้นที่ว่างด้านข้างสำหรับให้ผู้ที่ใช้รถเข็นเคลื่อนย้ายร่างกายมานั่งได้โดยไม่มีที่เท้าแขนขวางทางนอกจากนี้ที่เท้าแขนด้านหน้าและหลัง ยังอยู่ในตำแหน่งเหลื ื่อมกันเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุวางมือและเท้าในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้สามารถพยุงร่างกายลุกจากเก้าอี้ได้อย่างมั่นคง ไม่หกล้มได้ง่าย ที่สำคัญที่นั่งไม้ระแนงยังทำจากไม้สักเหมาะต่อการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร หรือแม้กระทั่งในห้องน้ำอีกด้วยสนับสนุนเทคโนโลยีโดย TMC สวทช และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000